สร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ ในโครงงานสร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือ ต้องการทดสอบการทำงานของ PIR Pyroelectric Infrared Sensor ร่วมกับการใช้รีเลย์ในการปิดเปิดหลอดไฟในบ้าน ซึ่งอาจเป็นบริเวณที่มืด ต้องการแสงสว่างเป็นบางครั้ง อาทิเช่น โรงจอดรถ ระเบียงบ้าน ให้สามารถตรวจจับได้ว่า ถ้าหากมีคนหรือสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้หลอดไฟจะติดเองโดยอัตโนมัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆ อาทิเช่น พัดลม เครื่องรดน้ำปั๊มน้ำและอื่นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนอื่นเราลองมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้ 1. บอร์ด Arduino Uno R3 2. โปรโตบอร์ด 3. หลอด LED 4. PIR sensor 5. รีเลย์ และ6หลอดไฟ220โวลต์ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ให้เราทดลองต่ออุปกรณ์ตามภาพวงจรนะครับ ให้เราต่ออุปกรณ์ดังภาพ เราจะมีการใช้โปรโตบอร์ดช่วยเสริม เพื่อขยายช่องเสียบไฟที่จ่ายออกมาจากบอร์ด Arduino ข้อควรระวังคือโครงงานนี้มีการต่อกับไฟ220 โวลต์จึงควรต้องระวังให้มากอย่าหรือห้ามใช้มือเปล่าแตะด้าน NC C NO ของรีเลย์โดยเด็ดขาดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพราะจะเกิดอันตรายได้ครับ วิธีการต่ออุปกรณ์ 1. ต่อสายเพื่อขยายไฟเลี้ยง5โวลต์จากบอร์ด Arduino สู่โปรโตบอร์ด 2. ต่อหลอด LED ที่ช่องพิน13 และกราว 3. ต่อวงจร PIR sensor โดยสังเกตที่ช่อง Digital Out จาก PIR สู่ Arduino พินที่ 7 ต่อไฟเลี้ยง5โวลต์ และกราวตามลำดับ การสังเกตช่อง Digital Out และช่องไฟเลี้ยงและกราว อาจจะต้อง แกะตัวครอบสีขาวบน PIR โมดูลออกมาดูก่อนนะครับ จะมีการเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือเรียงไว้ตามลำดับ ซึ่งแต่ละยี่ห้ออาจไม่เหมือนกัน 4. การต่อวงจรจากรีเลย์กับบอร์ด Arduino ให้ต่อขา IN ของตัวรีเลย์ไปยังพิน 8 ของบอร์ด Arduino ขา VCC ให้ต่อกับไฟ 5 โวลต์ของบอร์ด และขากราว GND ให้ต่อกับกราวขั้นตอนที่ 5 ต่อรีเลย์กับหลอดไฟ และปลั๊กไฟบ้าน เน้นอีกครั้งนะครับ ให้ระวังอันตรายจากไฟ220โวลต์ การต่อ จะต่อที่ช่อง Common และช่อง NO เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเข้าเมื่อรีเลย์ถูกกระตุ้นด้วย PIR sensor และเกิดการเหนี่ยวนำในตัวรีเลย์ทำให้สวิตช์ภายใน สัมผัสที่ NO ทำให้ไฟติด เพื่อความปลอดภัยไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ระหว่างการต่อวงจร และการอัปโหลดโค้ดโปรแกรม 6. เมื่อต่อเสร็จแล้ว ให้เปิด Arduino IDE และพิมพ์โค้ดต่อไปนี้ใน Sketch และก็ทำการอัปโหลด ในส่วนตัวโค้ด มีจุดที่น่าสนใจคือ ใน 2 บรรทัดแรกจะเป็นการกำหนดช่องส่งสัญญาณสำหรับเซนเซอร์ PIR และการกำหนดช่องสัญญาณสำหรับรีเลย์ มีการเขียนคำสั่งเป็นแบบดิจิทัลไว้คำสั่งจะเป็นแบบสั่งให้ low หรือ high นั่นคือ ให้ส่งกระแสหรือไม่ให้ส่งกระแสนั่นเอง คำสั่งนี้หากมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ารีเลย์จะเป็นออนไฟก็จะติด เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ไฟจะดับเหมือนเดิม และถ้ามีการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อีก ไฟก็จะติดอีก สามารถดูการทดลองได้จากวิดีโอนะครับ เมื่อทำการอัปโหลดโค้ดแล้ว ให้เราถอดสาย USB ออก แล้วต่อบอร์ด กับอะแดปเตอร์แทน เสียบสายไฟด้านหลอดไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง ให้ลองทดสอบด้วยการใช้มือ โบก หรือเดินผ่าน PIR เซนเซอร์จะเกิดการติดและดับของหลอดไฟ ตามที่เขียนโปรแกรมไว้ หากมีการติดดับของหลอดไฟสลับกัน อาจทดลองปรับเปลี่ยนค่า Digital Write Relay Pin จาก Low เป็น High เพื่อสลับการส่งค่า และเรายังสามารถสังเกตการทำงานได้ จากหลอด LED ที่เสียบไว้ที่พิน 13 เป็นตัวทดสอบว่ามีการตอบสนองกับ PIR เซนเซอร์หรือไม่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรอีกครั้ง